บ้าหรอวะแต่แต่สันนิษฐานว่าตัวสามตัวบนมันจะต้องมากกว่าสองตัวล่างครับอ้าวเมื่อกี้บอกสามตัวบนน้อยกว่าเอาไงแน่มากกว่าครับ มากกว่ามีมีขนาดมากกว่าสามตัวบนมีขนาดมากกว่า ครับ เพราะว่าเพราะว่าเราเราครับมีข้อหาค่าเอ็นในย่านสับเรนโชครับโดยเอ็นตัว c d กับ c o x ในย่านตัว c d คือ d c d ในย่านสับเรนโช เนี่ยจะมีค่าน้อยมากเกินเป็นศูนย์ครับ เดี๋ยวจะ C สามตัวคือ C ของ C C ที่อยู่เส้นปากเป็น C ของสารละลายใช่ไหมหรือสารละลายคือสองตัวบนครับ ส่วนตัว C p a s t i c a t i o n คือชั้นซิลิคอนไนไตร์ที่เราฉาบอ่ชั้นครับ C มีห้าตัว C ตัวที่หนึ่งกับ C ตัวที่สองมัน C ของสารละลายใช่ไหมถูกต้องครับก็ที่ผมไม่งงเลย เอาเนี่ยมีเพียงห้าตัวดูด้วยกันแต่อาจารย์ทุกคนทุกคนเห็นเนี่ยมองไม่เห็นตัวอัสอนอ่ะ ตีตัวหนึ่งคือตัวบนสุด ตีตัวล่างคือตัวที่ห้าอ่าครับสีที่อยู่เส้นปากคือหนึ่งสองสามเนี่ย เป็นสีในสารละลาย คุณยืนยันว่าใช่ ครับ ไม่ตัวตัวสีพาร์ทก็คือ ตัวชั้นสี้ว่าในสายคือ อยู่บนตัวของอนสเตนนะครับอ่าเป็นสีของดีไว้ ใช่ครับตัวไหนแล้วตัวที่สามเหรอตัวที่ตัวที่สามนับจากบนครับตัวที่สามนับจากบน แล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะ อยู่ในสารละลายครับ อ่ามันเป็นเอาตีสารลายกับซีที่เป็นของดีไวมาในฟินปากเดียวกันเพิ่มเข้ามาเพราะเราไปจุ่มในสารละลายครับ เพราะว่ามอสเฟตมันจุ่มไม่ได้ โอ้ยดีคิดก่อนนเดีำถามไม่ใช่แล้วนะครับ คุณอาจจะพูดไปแล้วนะในตอนช่วงช่วงในโคโโตหรืออะไร แต่ว่าไองานนี้มันเป็นเน้นการทดลองการวัด คุณน่าจะแสดงระบบระเบียบมีการวัดค่าต่างๆ แล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการวัดแต่ละอันไม่ใช่ว่าคุณเริ่มทฤษฎีขึ้นมาแล้วคุณก็เอาผลมาโยนโกงโกงผมไม่รู้เรื่องอะไรว่า เป้าหมายของการวัดของคุณเพื่ออะไร แล้วแล้วแล้วซีแต่ละค่าหรือค่าความเึ้นข้นแต่ละอันในที่วัดออกมาเนี่ย เป้าหมายเพื่ออะไร ทีนี้ถ้าถ้ายังตอบนั้นไม่ได้เนี่ยที่ทำมาก็ยังงงอยู่ครับคุณกำลังทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พิเศษเอาเอาผลประโยชน์ให้ ทีนี้กลับไปนั่งขายขอถามที่คุณได้ก้อนรกมาเพราะคุณบอกเองว่ามีสามปัจจัยใช่ไหมไอ้น่าสรุป เอาง่ายเลยไม่ง่ายเลยว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เทสโทโมนเกิดลดลงครับ ตัวชั้นของสารที่เราเคลือบไปก็คือชั้นของโซเดียมโมโนฟอรมีการทดลองไหนที่คุณได้ปรับทำการทดลองแล้วคุณสรุปได้ว่าเทสโทอันนี้ลดลงกับเทสไลท์ นั้นคือชั้นแกเน็กคือชั้นหรือเปล่าครับแกเน็กคือชั้นชั้นของนั้นหรือเปล่า แกนเอ็กคือเป็นความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์ ครับอ้าวแล้วคุณบอกว่าชั้นอะไรเนี่ยวันี้ที่สรุปมาตอนไรอ๋อเนี่ยแนวโน้มของ เทชโชวันเตนของแนวโน้มแนวโน้มของเทชโชวันเตนหลังการเครื่องสารจะลดลงครับ มีค่าลดลงเมื่อ เมื่อคุณปรับอะไรเมื่อเมื่อผมทำการเคลือบสาร โโมนิเซตแต่นี่คือความหนาของ่คือเลือกนะไม่ใช่แต่นี่เป็นกิจชับเป็นความคนความหนามันเคลือบคือความ คือการเคลือบของผมอ่ะเป็นใช้เทคนิคการดิฟโฟติ้งครับ จุ่มคือจุ่มลงไปครับเอสมากเคลือบมากหรือเปล่าครับเอสมากเคลือบมากหรือเปล่า ไม่ครับ เราจุ่มลงไปคือเท่ากัน ทุก ทุก คือตัวตัวเดียวอ่ะ แต่วัดใน p s 4 7 0ครับ อ้าวแล้วคุณเกณฑ์ไมแใ้วความหนาคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความหนาเท่าไหร่ความหนาเท่ากันไหมอ๋อความหนาซึ่งเราใช้สายตาในการกบเนื่องจาก เพราะว่าเรามมีอุปกรณ์ตามตนานเมตรได้เลยไอ้บ้าไม่ครับคือเราเราการด้วยสายตาว่าให้มันจุ่มจุ่มไปแล้วมันคือตัวมันเคลื่อนเราเบนเบนมันครอบคลุมตัวอิสเซตครับ แต่ถ้าถ้าจะทิกความหนานี่ ต้องใช้สปีนโคตติ้งครับต้องใช้เครื่องมือตรงนั้นเข้ามาช่วยไม่เดี๋ยว คุณคอนโทรลด้วยพารามิเตอร์อื่นได้ไหมเช่นคุณดิฟลงไปลึกเท่านี้เป็นเวลากี่วินาทีอะไรเงี้ยมันมันจะช่วยไหมคือคุณไม่มีเครื่องมือวัดอะผมเข้าใจ แต่คุณก็ควรจะมีคอนโทรลพารามิเตอร์ในโปรซิเยอร์อะไร คุณบางอย่างไหมเพราะถ้าเท่าที่ผมถ้าที่ผมทราบนะ ตอนนี้ผมอาจจะเข้าใจผิด ความหนามันก็มีผลกับไอ้ค่าพวกนี้อยู่ใช่ครับ ใช่ไหมผมกลับด้วยตาจุ่มไปแล้วก็ใช้ตาแบบ ซูเปอแมนคุณมองาันในสามนาโนเมตรขึ้นมาแล้วออจะบ้าเหรที่คุณทำที่ทีเอ็กใช่ไหมเนี่ยขั้นตอนการเตรียมที่เสร็จมาเป็นที่เสร็จเนี่ยผมไปที่ทีเอ็แล้วก็นำมา ที่นี่ครับแล้วจากนั้นก็ในส่วนโปรเซสที่เราจะทำตัวที่เสร็จเนี่ยเราก็มาทำที่บนแลบห้องไบโอชั้นสี่ครับ นี่ไงทีุ่มถามคุณแต่แรกว่าคุณควรจะแสดงตรงนี้ห้องทำงานคุณเราจะให้คะแนนงานคุณอยู่ ้ามเป็นงานคุณความยากลำบากคือรูปรูปแบบการทดลอง หรืออะไรเนี้ยคุนน่าจะแสดงน้นมอมาให้เห็นหน่อย เพราะเพราะพวกอาจารย์จะได้ให้คะแนนไงว่าว่าว่าเป้าหมายการทดลองเนี่ยผมจะทำการทดลองนะผมจะปรับอะไรนี้ คือผมรู้ว่าสไลด์มันมีมันมีมากไม่ได้ แต่แต่คุณน่าจะเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญมาให้ดูแล้วก็ผลนี่มันเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเลขผมก็มองไม่เห็นตัวหนังสือบนปากครับผมก็มองไม่เห็น ผมไม่รู้อะไรผมมีแต่เป็นสองแท่งที่มันไม่เท่ากันแค่นั้นแหละแล้วแบ่งงานกันทำยังไงเนี่ยผู้หญิงทำอะไร ผู้ชายทำอะไร มันเป็นการทดลองค่ะส่วนใหญ่เราจะไปทดลองด้วยกันนะครอ๋อแวกเก็บเก็บผลอัเบนเอาเอาตรงๆนะอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ต้นจนจบของง่ายๆคุณพูด คนพูดว่าวันนี้คุณทำอะไรให้ฟังใหม่นะเอาใหม่เอาเอาแค่ตอนแรกที่คุณบอกว่าวันงานคุณต้องการทำอะไร แล้วคุณสรุปให้ฟังว่าได้อย่างที่อยากทำได้ผลอะไร เอาใหม่ อ่ะ เอาใหม่ตั้งสติดีๆอ่ะ ประสงค์จุดประสงค์วัตถุประสงค์ของงานคุณอ่ะ คืออะไร ศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่ออิสเตในการวัดโซเดียมครับ ซึ่งในการจะศึกษาพารามิเตอร์ของมันเนี่ย เราต้องทำการนำอิสเตไปทำการวิฟาเพื่อให้สามารถวัดในโซเดียมได้ครับ ซึ่งเราก็ทำการเคลือบสารโดยใช้สารตามข้างต้นเนี่ยครับ แล้วก็จากนั้นเราก็ทำการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปไปหลังทำการเคลือบสารครับ ได้ผลว่าอะไรคะ ได้ผลว่า อย่างอย่างแรกคือเทชโชเรนหลังเครื่องสารมันมีแนวโน้มที่ลดลงครับแล้วก็ค่าซับเปชโชโซลแฟกเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้นหลังการเครื่องสารแล้วก็ค่าลิเกตก็จะมีค่าน้อยลงครับ ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้โซเดียมใช้อิสเซนของเราที่โมดิฟายแล้วเป็นโซเดียมเป็นสามารถใช้วัดในโซเดียมได้ครับตกลงคุณ อังนั้นถามถามไอ้ที่คุณเอามาที่คุณบอกว่าคุณศึกษาสามสี่อย่างที่ได้ผลมาเนี่ย มันมีผลต่อการเตรียมอิสเปกใช่ไหม เพื่อเอาอิสเปกตรงนี้ไปวัดโซเดียมใช่ไหมมีผลต่อการใช่ไหมมีผลต่อการที่คุณจะเตรียมพิเศษตัวนี้เพื่อสร้างเพื่อเอาไปวัดโซเดียมอีกทีหนึ่งถูกไหม จริงๆอาจารย์ก็ยังงงๆ เหมือนที่อาจารย์ อาจารย์ชัดชัยถาม แต่โอเคอ่ะถามท่านเลยค่ะ ขอบคุณครับ